ำหรับประโยค Bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan Bu แปลว่า ขอถามคำถามหน่อย คำว่า Bolehkah ใช้ในการสร้างประโยคขออนุญาตทำอะไร คำว่า mengajukan แปลว่าถาม คำว่า satu แปลว่าหนึ่งคำว่า pertanyaan แปลว่าคำถาม สำหรับประโยค saya mendengarkan anda bu แปลว่าเชิญเลยค่ะดิฉันกำลังฟังอยู่ คำว่า mendengarkan แปลว่าฟัง